มัสยิดกรูเซ มัสยิดกรูเซหรือ มัสยิด ปิตูกระบัง โดยคำว่า ปิตูแปลว่าประตู หรือกระบัง แปลว่าช่วงประตูที่มีรูปโค้ง มัสยิดแห่งนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทสำคัญที่แสดงออกในเชิงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มาลายิม มัสยิดกรูเซตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลตันยงลุโลอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มื่อก่อนนั้นทรงยาเนี่ยก็เป็นมุสลิมนะครับ แล้วก็เขาเคร่งศาสนานะครับ โดยเฉพาะเกเซเนี่ยตันยงโลเนี่ยเป็นพื้นที่ แล้วก็นักศึกษาเนี่ยเขาเน้นเรื่องการศึกษาเป็นตัวหลักเลยทีนี้ฮะโดยเฉพาะเน้นเรื่องเรื่องการศึกษา แล้วก็ศาสนาด้วยนะครับ เพราะนั้นผมเองในในพื้นที่เป็นกำนันด้วย แล้วก็อยากให้ตรงนี้ นะครับและก็รู้จักในการจะปรับปรุงในเรื่องศิลปะนะครับ เรื่องของศิลปะคำว่าศิลปะนี้เขาต้องการให้ชุมชนที่นี่เขาจะได้รับรู้และก็ให้ชุมชนต่างอื่น ๆ อย่างเช่นที่ตะเลาะมันเนาะเนี่ยเป็นตัวเป็นที่สองของเกอร์เซนะครับเป็นมัสยิดที่มีลักษณะก่ออิฐถือปูน ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการก่อสร้างด้วยลักษณะเสาทรงกลม เป็นระเบียงทางเดินซุ้มระหว่างช่วงเสานำอิฐมาเรียงซ้อนจากระดับพื้นดินทั้งสองข้างขึ้นไปบรรจบกันจนเป็นรูปโค้งแหลม แบบศิลปะโกธิกของชาวยุโรปและผสมผสานกับสถาปัตยกรรมของตะวันออกกลาง อิฐที่นำมาใช้ก่อสร้างเป็นอิฐสมัยอยุธยา โดยฐานของมัสยิดมีอิฐรูปแบบศิลปะสมัยทวารวดีปะปนอยู่ บริเวณหลังคาเหนืออาคารมีร่องรอยของฐานอิฐ ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีการก่อสร้างโดมขึ้นก่อนหน้า บริเวณมัสยิดกรูเซ มีแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญคือ ตัวมัสยิดกรูเซและสุสานเจ้าแม่ลิมกอเนียว ซึ่งตั้งอยู่เคียงข้างเครื่องประวัติศาสตร์นี้สมัยก่อนนู้นสมัยลังกาสุกะนะและก็ลังกาสุกะและก็ของเรานี่ของของมุสลิมของของเรานี่ของมุสลิมของเราเนี่ยนะมาก่อนมาก่อนมีการต่อสู้มาก่อนเลยพวกเราแพ้สงครามนะเลยยังปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่โดยขณะนี้เราก็มาเห็นว่า พุทธกับมุสลิม ตอนนี้ต้องอยู่กันได้ ตามประวัติของมัสยิดมีหลายตำนานที่ปรากฏ แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดถึงการสร้างขึ้นในสมัยใด บ้างก็เล่าถึงตำนานคำสาปแช่งของเจ้าแม่ลิมกอเนียว ที่มีต่อผู้สร้างมัสยิด คือพี่ชาย แต่ความเชื่อเหล่านี้ก็ยังคงเป็นที่กังขา เพราะขัดกับความเชื่อเดิมของมุสลิมที่ไม่เชื่อในอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ใด ๆ นอกจากความเชื่อในอัลลอฮ์คือพระเจ้าสูงสุด ส่วนประวัติอีกด้านหนึ่งคือเหตุที่มัสยิดสร้างไม่สำเร็จ เนื่องจากการเกิดสงคราม แย่งชิงราชสมบัติระหว่างสุลต่านยูนุสกับรัตูปการันซึ่งเป็นพระอนุชา หลังจากสุลต่านยูนุสสิ้นพระชนแล้ว รัตูปุยุทธได้รับตำแหน่งสุลต่านองค์ต่อมา และย้ายจากเมืองปัตตานีไปตั้งศูนย์กลางการปกครองที่ปุยุทธซึ่งบริเวณที่ตั้งของรัตูปุยุทธยังคงปรากฏร่องรอยของกำแพงจบจนปัจจุบัน เมื่อมัสยิดสร้างไม่สำเร็จ จึงไม่มีใครคิดสร้างมัสยิดต่อเติม และปล่อยทิ้งให้ รกร้างกลายเป็นตำนาน จากข้อมูลของมัสยิดยังมีความกังขาว่า มัสยิดสร้างแล้วเสร็จหรือไม่ ส่งผลให้เป็นประเด็นการสร้างมัสยิดที่ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ ความเกี่ยวข้องของชาติพันธุ์ ระหว่างชาวมาลายูปันดานีและชาวจีน ที่ยังคงซ้อนทับกันในเรื่องของความเชื่อและหลักฐาน และคำบอกเล่าของตำนานที่แตกต่างกัน นี่เป็นของของของสมัยพระยาอินทิรามันก็ไม่ใช่ของของเกษตรเนี่ยมาเสเนี่ยเขาเขาสร้างตัวนี้เกิดเขาเกิดว่าเข้ามาเลยได้รับรู้ว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ แล้วก็มีชื่ออะไรต่างๆนี้นักศึกษามาจะได้ดูเห็น แล้วก็นึกเป็นภาษายาวีกับภูภาษายาวีเพราะฉะนั้นเราเป็นในในขนาดเดียวกันเราเป็นเป็นประธานวัฒนธรรม ของของันนี้ดการการการท่องเที่ยว ที่นี้ด้วยเลยอยากจะเอาตรงนี้โดยเฉพาะอย่างนี้คนคนมุสลิม ตรงนี้ที่พูดภาษามาลายูง่ายอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับฝรั่งก็มานะฝรั่งมาดูเลยทุกคนเนี่ยมาโอ้โหเต็มเลย มาดูตรงนี้ ผมมีมีก่มกลมอะไรนะก็ทำว่าแสดงว่าเราเนี่ยทำอย่างนี้เราได้บุญนะเราได้บุญนะเราทำเอง นี่มาท่านมาเนี่ยผมท่านก็ได้บุญผมก็ได้บุญอันนี้ผมก็ก็เช่นกัน เพราะนั้นเราต้องการตรงนี้ ท่านกลับมานะกับผมเนี้ยเขาท่านต้องคิดนะแล้วก็ช่วยกันที่มหาวิทยาลัยกันเราช่วยกันทำฝ่ายฝ่ายชุมชนของผมเนี่ยร่วมร่วมกันนะว่าเราช่วยกันโดยเฉพาะอย่างอย่างเงี้ยมาที่นี่แล้วก็ช่วยดูด้วย แล้วก็เกิดความผลที่ที่ผลงานที่ชัดเจน นะครับ แต่ไม่ว่าจะเป็นตำนานเรื่องใดก็ตาม ความต้องการของผู้คนในท้องถิ่นคือให้มาซีดกรูเซ กลับมาสู่วิถีดังเดิมและถูกต้องของมุสลิมให้มัสยิดที่เปรียบเสมือนหัวใจของชุมชน เป็นศาสนสถานสำหรับประกอบศาสนกิจต่อพระผู้เป็นเจ้าสืบไป